ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ตอนที่2ในการเรียนภาษาฝรั่งเศส สิ่งที่ควรรู้ก่อนเป็นลำดับต่อไปก็คือคำสรรพนามในภาษาฝรั่งเศสนั้น จะเปลี่ยนรูปไปตามหน้าที่ในประโยค กล่าวคือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานจะมีรูปที่แตกต่างจากคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกำตรง หรือกำรองของประโยค ยกตัวอย่างเช่นคำว่า Jean ซึ่งแปลว่าฉัน ใช้เมื่อทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค แต่จะเปลี่ยนรูปเป็น no เมื่อทำหน้าที่เป็นกำปรงหรือกำรองของประโยค และจะเปลี่ยนรูปเป็น เมื่อทำหน้าที่เป็นคำตามหลังคำบุพบท ในการเรียนภาษาฝรั่งเศส สิ่งที่จำเป็นก็คือการผันรูปคำกริยาตามการและบุรุษต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เรียนต้องการเรียนรู้การผันคำกริยา m a n g ซึ่งแปลว่ากิน เป็นการปัจจุบัน ก็จะได้ตารางการผันคำกริยา m a n g เป็นบุรุษต่างๆ รวมสามบุรุษแบ่งเป็นบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์และพหูพจน์ บุรุษที่สองเอกพจน์และพหูพจน์ และบุรุษที่สามเอกพจน์และพหูพจน์ คือ je mange tu manges il mange elle mange vous mangez Nous mangeons. Il mange. Elle mange. เมื่อคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกำตรงของประโยค เช่นคำว่า Paul ซึ่งเป็นคำนามเฉพาะมีค่าของเพศเป็น เพศชายและมีค่าของจำนวนหรือปริมาณที่เรียกว่า nombre เป็นเอกพจน์ เมื่อแทนคำว่า Paul ด้วยคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน รูปคำสรรพนามที่จะต้องใช้ให้ถูกต้อง คือ il จะได้รูปที่ถูกต้องคือ ในที่นี้คำว่า il จะแทนคำว่า Paul ซึ่งเป็นผู้ชายและมีเพียงหนึ่งคน แต่เมื่อคำว่า Paul เปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นกำตรงของประโยคที่ว่า ฉันเกลียดปอน เมื่อต้องแทนคำว่า Paul ด้วยคำสรรพนาม โดยเป็นกรรมของคำกริยา détester ซึ่งแปลว่าเกลียด ภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้แทนคำว่า ปอลที่ทำหน้าที่เป็นกำปรงด้วยรูปคำว่า le ซึ่งจะได้ประโยคภาษาฝรั่งเศสว่า je le déteste